คุณชื่ออะไร พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Comment vous appelez-vous พูดเป็นภาษาจีนว่า你叫什么名字พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Siapa namamu พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า What is your name ฉันชื่อปราณี พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Je m'appelle Prani พูดเป็นภาษาจีนว่า我叫普拉尼พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Namaku Prani พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My name is Praneet ฉันชื่อซอนยาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Je m'appelle Sonia พูดเป็นภาษาจีนว่า我叫索尼亚พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Nama saya Sonia พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My name is Sonia เขาชื่ออะไร พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Comment s'appelle-t-il พูดเป็นภาษาจีนว่า 他叫什么名字พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า siapa namanya พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า what is his name หล่อนชื่ออะไร พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า comment s'appelle-t-elle พูดเป็นภาษาจีนว่า他叫什么名字พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า siapa namanya พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า What is her name เขาชื่อฟิลิปพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Il s'appelle Philippe พูดเป็นภาษาจีนว่า他叫菲利普พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Namanya Philippe พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า His name is Philip หล่อนชื่อนาดีนพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Elle s'appelle Nadine พูดเป็นภาษาจีนว่า她叫娜迪娜 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า namanya Nadine พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า her name is Nadine